บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ถือมั่นอยู่ในทิฏฐิ ย่อมโต้เถียงวิวาทกันว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง บุคคลทั้งหมดนั้น ย่อมนำความนินทามาเนืองเนืองหรือย่อมได้ความสรรเสริญในที่นั้นบ้างบุคคลเหล่านั้นบางคราวได้ความสรรเสริญบ้าง ผลคือความสรรเสริญนั้นน้อยนัก ไม่พอแก่ความสงบเราย่อมกล่าวผลแห่งความวิวาทกันสองประการ คือ ความนินทาและความสรรเสริญ บัณฑิตเห็นโทษในผลแห่งการวิวาทแม้นี้แล้ว เห็นนิพพานมิใช่ภูมิแห่งการวิวาท ว่าเป็นธรรมเกษม ไม่พึงวิวาทกัน ทิฏฐิเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นอันมาก บัณฑิตผู้รู้แจ้งย่อมไม่เข้าไปใกล้ทิฏฐิทั้งปวงนั้น บัณฑิตผู้รู้แจ้งนั้นเป็นผู้ไม่เข้าไปใกล้ จะพึงถึงธรรมที่ควรเข้าไปใกล้อะไร จึงจะไม่ทำความชอบใจในรูปที่ได้เห็น ในเสียงที่ได้ฟัง ชนบางพวกผู้มีศีลอันอุดมสำคัญอยู่ว่าศีลเท่านั้น เป็นธรรมอุดม จึงกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการสำรวม ชนเหล่านั้นสมาทานวัดแล้ว ตั้งมั่นอยู่ด้วยคิดว่า เราทั้งหลายควรศึกษาความบริสุทธิ์ ของศาสดานั้นในทิฏฐินี้เท่านั้น ชนเหล่านั้น อันพบนำเข้าไปแล้วกล่าวว่า เราทั้งหลายเป็นผู้ฉลาด ถ้าบุคคลเป็นผู้เคลื่อนจากศีลและพรตแล้วไซ บุคคลนั้นยังกรรมให้ผิดไปแล้วก็หวั่นไหว ยังคร่ำครวญ และปรารถนาความบริสุทธิ์อยู่ เหมือนบุคคลอยู่ปราศจากเรือน เสื่อมแล้วจากพวก พึงปรารถนาเรือนหรือพวกฉะนั้นอันหนึ่ง อริยสาวกละศีล พรตธรรมที่มีโทษ และไม่มีโทษทั้งสิ้นนี้แล้ว ไม่ปรารถนาว่า ธรรมชาตินี้บริสุทธิ์ ธรรมชาตินี้ไม่บริสุทธิ์ เว้นแล้วจากความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ ไม่ถือมั่นทิฏฐิแล้ว พึงเที่ยวไป สมณพราหมณ์ทั้งหลาย อาศัยทิฏฐินั้น หรือความเกลียดบาปแม้อันหนึ่ง อาศัยรูปที่ได้เห็นแล้ว เสียงที่ได้ฟังแล้ว หรืออารมณ์ที่ได้ทราบแล้ว เป็นผู้ระลึกแล่นพ้นไปจากอากิริยะทิฏฐิ ยังไม่ปราศจากตัณหาในภพและมิใช่ภพแล้ว ย่อมทอดถอนถึงความบริสุทธิ์ ก็ความดิ้นรนทั้งหลาย ย่อมมีแก่ผู้ปรารถนา ความหวั่นไหว มีอยู่ในวัตถุที่ตนกำหนดแล้ว การจุติและการอุบัติในภพนี้ ย่อมไม่มีแก่ผู้ใด ผู้นั้นจะพึงหวั่นไหว จะพึงดิ้นรนในอารมณ์ไหนๆเพราะเหตุอะไร สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวธรรมใดว่า เป็นธรรมอย่างยิ่ง ส่วนสมณพราหมณ์เหล่าอื่น กล่าวธรรมนั้นแหละว่าเป็นธรรมเลวทราม วาทะของสมณพราหมณ์ทั้งสองพวกนี้ วาทะอย่างไหนจริงหนอ เพราะสมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้แหละ เป็นผู้กล่าวอวดอ้างว่าตนเป็นผู้ฉลาด สมณพราหมณ์ทั้งหลาย กล่าวธรรมของตนนั่นแหละว่า เป็นธรรมบริบูรณ์ แต่กลับกล่าวธรรมของผู้อื่นว่า เป็นธรรมเลวสาม สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ต่างยึดถือทิฏฐิ แม้ด้วยอาการอย่างนี้แล้ว ย่อมวิวาทกัน สมณพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวทิฏฐิของตนของตนว่า เป็นของจริง ถ้าว่าบุคคล พึงเป็นผู้เลวทราม เพราะการติเตียนของบุคคลอื่นไซ ใครๆจะไม่พึงเป็นผู้วิเศษในธรรมทั้งหลาย เพราะว่า สมณพราหมณ์เป็นอันมาก ย่อมกล่าวธรรมของบุคคลอื่น โดยความเป็นธรรมเลวทราม ในธรรมของตน กล่าวว่าเป็นธรรมมั่นคง สมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญหนทางเครื่องดำเนินของตนอย่างใด การบูชาธรรมของตน ของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ก็ยังเป็นไปอยู่อย่างนั้น หากว่าวาทะทั้งปวงจะพึงเป็นของแท้ไซ ความบริสุทธิ์ของสมณพราหมณ์ ผู้มีถ้อยคำต่างๆกันเหล่านั้น ก็จะเป็นผลเฉพาะตนเฉพาะตนเท่านั้น ยานที่ผู้อื่นจะพึงนำไปไม่มีแก่พรามการวินิจฉัยในธรรมคือทิฏฐิทั้งหลาย ว่าข้อนี้แหละจริง ดังนี้แล้ว ยึดถือไว้ไม่มีแก่พรามเพราะเหตุนั้น พรามจึงล่วงความวิวาสเสียได้ พรามนั้นย่อมไม่เห็นธรรมอื่น โดยความเป็นธรรมประเสริฐเลย เดียรถีบางพวกกล่าวอยู่ว่า เรารู้ เราเห็น สิ่งที่เรารู้เราเห็นนี้ เป็นอย่างนั้นแหลดังนี้ จึงเชื่อความบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิ ถ้าว่าเดียรถีได้เห็นแล้วไซประโยชน์อะไรเล่าด้วยความเห็นนั้นแก่ตน เพราะว่าเดียรถีทั้งหลาย ก้าวล่วงอริยมรรคเสียแล้ว ย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยธรรมอย่างอื่นนรชนเมื่อเห็นย่อมเห็นนามรูป และครั้นเห็นแล้ว จักรู้ทั่วถึงนามรูปเหล่านั้นทีเดียว โดยความเป็นของเที่ยงและโดยความเป็นสุข นรชนนั้นจะเห็นนามรูปมากหรือน้อย โดยความเป็นของเที่ยงและเป็นสุขก็จริง ถึงกระนั้น ผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นนั้นเลย ชนผู้ทำทิฏฐิที่ตนกำหนดไว้ในเบื้องหน้า มีปกติกล่าวตามความมั่นใจ ไม่ใช่เป็นผู้อันบุคคลอื่น พึงจะแนะนำได้ง่ายเลย ผู้นั้นอาศัยครูคนใดแล้ว ก็เป็นผู้กล่าวความดีงามในครูคนนั้น ผู้นั้นเป็นผู้กล่าวความบริสุทธิ ได้เห็นความถ่องแท้ในทิฏฐิของตน พรามรู้แล้ว ย่อมไม่เข้าถึงเครื่องกำหนด คือ ตัณหาและทิฏฐิ ไม่แล่นไปด้วยทิฏฐิ และไม่มีตัณหาทิฏฐิ เครื่องผูกพันด้วยญาณอันหนึ่ง พรามนั้นได้รู้สมบัติคือ ทิฏฐิทั้งหลายเป็นอันมากแล้ววางเฉย ชนเหล่าอื่นย่อมยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นมุนีในโลกนี้ สละกิเลสเครื่องร้อยรัดเสียแล้ว เมื่อผู้อื่นเกิดวิวาทกัน ก็ไม่แล่นไปเข้าพวกเขา มุนีนั้นเป็นผู้สงบ เมื่อผู้อื่นไม่สงบ ก็เป็นผู้มีอุเบกขาอยู่ ท่านไม่มีการยึดถือ ชนเหล่าอื่นย่อมยึดถือ มุนีละอาสวะเบื้องต้นเสีย ไม่ทำอาสวะใหม่ ไม่เป็นผู้ลำเอียงเพราะความพอใจ อันหนึ่ง มุนีนั้นจะเป็นผู้ยึดมั่นกล่าวก็หาไม่ มุนีนั้นเป็นนักปราดหลุดพ้นแล้วจากทิฏฐิทั้งหลาย ไม่ติเตียนตน ไม่ติดอยู่ในโลก มุนีนั้นเป็นผู้ไม่มีมารและเสนามารในธรรมทั้งปวง คืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้เห็นแล้ว ได้ฟังแล้ว หรือได้ทราบแล้ว ปลงภาระลงแล้ว หลุดพ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีเครื่องกำหนด ไม่เข้าไปยินดี ไม่มีความปรารถนา ชนี้แหละ